โอเคครผมก็สวัสดีแ่ไมู่้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนเอ็นทีเอสนะครับวันนี้เราก็จะพัคนำมาเล่นไมค์ครับนะผมเซิร์ฟเ็อซีเอ็มซีเอสเอสสิบเจ็ดเอสเอดก็เซิร์ฟเซ็กซี่นะครับก็เรามาดูเลยครับว่าวันนี้เราจะรอดหรือเราจะรู้หวังครับคลิปนี้เป็นยังไงผมก็เอาลงครับเพราะว่าผมจะตรีมเสร็จอยากแบบให้ซีพียูมาทำงานเต็มที่อีกของกี่เทรดก็ไม่รู้อะตอนเนี้ย คนจะบอกอ่ะคออะไร คออะไรเส้นห้าห้าาโอ้เจอดาวว่ะทุกคนติงแล้วตอนเนี้ยไอ้ตึงนะเจอดาวอ่ะผมไม่รอดรูดเว้ย วันนี้อยู่กับพีีเมียมมาทุกคนวันนี้ได้อยู่กับพีีเมียมมึงกูอยู่คนเดียวอีกแล้วฮะ วันทุกวันเดี๋ยวเราก็อยู่คนเดียวแต่เราก็ทำให้เต็มที่ครับเดวันปัดตังคายอะไรเนี่ยถ้าเราสิบสิบคนลื่นเนาะเพราะว่าผมปัดที่ใหญ่มันแหลกตลอดเลย ไม่ก็ตัดสติได้เฟมั้งแต่มันแรมเครื่องเลยผมอาจจะไม่อาดคลิปแบบนั้นเมื่อก่อนแล้วนะ ว่าไปก็ฟอร์มเครื่องโอ้โหเครื่องไปฟอร์มแล้วข้อมูลหายไม่ได้สำรองอะไรไว้ให้มันก็แบบแหลกๆนะนะ ถ้าคิดวันนี้แหลกๆก็ ขออภัยด้วยนะทุกคน พยายามให้รู้สึกเราอ่ะต้องพยายามเอาด้วยความคุขชันนะเด้วยความคุ้มชันระดับหนึ 1,080p แล้ว ตอนที่ดูแล้วมันยังไม่ชัดต้องขออภัยนะครับเวลาถ้าเกิดผมยังไม่ทำงานผมก็เกิดแซ่ต่อไม่ได้โซคิวนะทุกคน vô hiếu cũng phục tôi cũng mày xóm xe máy đi lần này quá tôi có còn hết rồi về lại cũng về lại tới đó tới nè đó lại, có ngọt tôi tôi sừng sừng đó luôn โอ้โหตอนนี้เกงใจเกงสีเหลืองครับผมไม่มีอาหารว่ะได้อาหารครับที่วันนี้ไม่รีบก็ขอไปนะคือมันรันได้สุดๆกันเน้ะเฮ้ยไม่ตายอ่ะไม่อะไรด้วยอาจจะสุดๆแค่นี้แหละทุกที่มดอกละเพราะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเปีินหนึ่งคนกลับไปละโคตรแหลกเลยมวาทุกค สตรีมทั้งวันไม่แหลกก็่นี้อันเดียวอ่ะ